รายการนี้ของผู้ชมที่อายุ1ปีขึ้นไปีภาพเสียงหรือเนื้อหาทีรไม่รหมาะการทำแรงเพศและการศึกษาซึ่งใช้วิจรณญาณนการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำนะนำงสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการลุงเพลงสายเขียวนะครับ มาเห็นลุงฉี่พอดีบอกรอรอลุงฉี่ก่อนเดี๋ยวพาเดินเล่นวันนี้ ลุงเพื่อนลุงไปแล้วเออเออมึไปเท่าเอ้ย นู่นเห็นบ่เลื่อนนะนะเพื่อนลุงไปแล้ว ไม่รู้เห็นหรือเปล่าลุงลุงมาแล้วลุงเห็นสายเขียวได้เลยของแรงยิ่งกว่ามนุษย์เหล็กวัดเอ็กซ์ซูเปอร์วันแล้วลุงครับแต่งร่างมาแล้วเรียบร้อยไปไปลมคืคนหอ่ากูบอกไปช่วยมึงกันด้วยดึงช่วยมึงแล้วมึงไปเออปล่อยเขาไป พูดไม่ค่อยเรื่องเดี๋ยวกินกาแฟเดี๋ยวแดกเหล้าชิบหาย ก็จัดให้นาจัดให้เออโอ้โหผมยิ่งกว่าบรรลุเหล็กอีกเนอะลุงบ่นเขาแต่ลุงก็ทำให้เนาะอะไรก็สงสารเขาอะบ่นแต่ก็ทำบอกลุงใจดีช่วยคนอยู่ฝากไลายใจดีครับลุงวัวดูผมเลยครับไปเดินเล่นเอาขยะาเดินเล่นนะโอ้สมเบูรณ์ยเได้รับด้เราต้องการวิวบ้านลุงอยู่แล้วพีนี้เลยลุงมาล้านหมดเนี่ย ังงเดี๋ยวเขาไปจับบดนะลงมาได้เขาเองอึงเป็นโอ้เป็นหมื่นหมื่นตัวลงยองงอเมื่อกี้นี่เลยเป็นสระน้ำลังกับเป็นทีมันมันมาลงไปดูไหมโอ้ไข่เต็มเอาลงมาจับอึงแถวนี้เหรอเออกันนี่ได้ไปเก้าโลว้าวเก้าโลแล้วไปขายแม่งโลสามสิบบาท ยี่สิบบาทโอ้กดราคาอยู่ไหมไม่ได้หรอ มันพี่ลงไปนู่นลำไปไปนู่นไปเดินไปข้างบน หาล่มๆ เดินชิวๆ กลางป่าดีกว่าวันนี้ไม่ตงหวะวให้แล้วฝนตกด้วย เดินลำบากขับรถมาลำบากนะแวมาก็มาแต่ฝนตกะเมื่อวานเขามากันเต็มกว่าเอาผมไม่รู้ เมื่อวานฝนมันตกเลยเขามากันมาเต็มกว่า รถรถรถมันอ่ะรถไอ้ีแม็กซ์อะไรมาเนี่ยเอางอยายขึ้นมาเนี่ยกินได้หมดนะนะเดี๋ยวเขายังมาถ่ายเลยเดี๋ยวเขาเช่าเลยถูกปะที่ลงมาเยอะนู่นไปยันนู่นป่อยงอมัากินได้หมดเดยเรียกกันมาหัวเลยมันก็รู้นะนายจับปะจับผมปะจับทำไมผมไม่ใช่ตำรวจเอาไปโกงผมาไม้หรืออะไรจับผมดิเพื่อนผมเป็นโกงผมาไม้ ผมให้จำบมดนนะผมจะปั้มมดนนะ มันได้ที่ผมเลยนะบอกมันกลัวอยู่ภายวิ่งแรงปั้มก็มาไปมาก็อกไม้เพี้ยนกูเนี่ยอยู่นั่นสามแยกเนี่ยแต่ผมมีโทรศัพท์ไปเฉยถ้ามีโทรศัพท์เนี่ยกดไปเออแถวบนนี้มีมีคลื่นบ่ถ้าคลื่นมาบนเนี้ย มีไหมสัญญาณโทรศัพท์ ตรงนี้มีคลื่นในโทรศัพท์อ่ะอย่าดามเนอะแบงก์มันที่ผายแล้ว เดี๋ยวก็ต้มกาแฟแม่งแดกเหล้าแดกอะไรดีนะช็อตตะกี้ปากยับเลย เขาแซวลุงยังก่อนนะลุงไหนก็ได้งอลุงไป่ไดเดี๋ยวเราขึ้นมาเราปล่อยให้เมียให้เมียโฆษณาย่าเขาโป่งเนี่ยมัดตั้งไหนก็ได้เมา เอาเมาแล้วไปนู่นแล้วย ายแล้ว่าไปตกน้ำตกท่าตรงไหนวชิบหายเลยจะเอาไก่จะว่าเอากูให้ได้ว่าวันเข้ามามันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเด็กน้อยเนาะเพื่อนผมนี่แหละมันบ้า มันบ้ายิ่งกว่าผมบ้ายิ่งกว่าแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่เขาบ้าเดินไปแล้วงมมากกินข้าวแล้วก็กินข้าวกินเหล้ากินข้าวกินเหล้าวิทยุให้เปิดลุงบอกลุงใจดีปล่อยแต่อย่าให้ลุงทำอย่าไปยุ่งกับมัน บอกเราบอกยุ่งแล้วแลลุงห้ามเราลุงห้ามตัวเองก่อนห้ามตัวเองก่อนนะลุงนะนี่ไปมานี่มานี่มานี่ยันนู่นนี่ที่ลุงพามาดูที่เป็นคนที่เมาเมียได้เยอะเมียมีแต่คนสวยีสุดท้ายก็ไม่เอา เอาเหมือนกันไม่ติดต่อเองเด็กติดต่อมาด้วย บ่ มีโทรศัพท์ก็มีอยู่แต่ผม มีลูกเขาป่ะลูกสาวๆสวยๆให้พวกผมบ้างลองไปหาลลกเพี่มาอดเลยอดเลยมันนานแล้วมันเป็นผมลิขิตเนาะคิดเราต้องมาเจอกันช่วงนีเข้ามายากนะฝนตกจะเข้ามาทำไม เวลาฝนตกเข้าไปกันลุงเข้ามาหาลุงไงมันดูคิดถึงผมเคยคิดถึงเราเวลาฝนเวลาฝนฝนตกก็บอกมา เขาอยู่ไกลเขามาไม่ได้แกเอารถไปไหนนะข้างต้นมะขามฝั่งนู้นนะ มาไม่ได้เเดี๋ยวก็แดดร้อนน่าจะไปง่ายกว่าอีสาใช่ไหมลงเขาเขาอีสาผมรู้มั้งเฮ้ยเรื่องอีจาเราพูดกันเราพูดกันเบาๆเราพูดให้ฟังรู้ด้วยว่าใคร ไปกราบไหว้มันผมกินเหล้าเป็นสิบขวดผมยัง โอ้ มันอยู่ในสมองผมนะ ตัดผมเขาตัดคิ้วออกหายตัดคิ้วต้องไป ทำไมชอบตัดคิ้วผมจังนลยนะ ตัดคิ้วคิ้วตรงยาวเปล่าออกหมดเลยมาบอกปกตาออกมาครับป่าดงป่าแดงก็บอกมีใครทำร้ายผมหรอกอยู่มานานแล้ว ไม่เชื่อเลย พูดก็บอก่อยชาติผมผมเป็นคนแข็งแรงที่ว่าเหมือนมันรุ่นเหล็กอะคนเหล็ก เออ คนเหล็กอะคนรุ่นเหล็ก จะดูหนังมันแล้วโอ้นี่นั่นเก่งเหมือนเนาะ สุดยอดกับตันมาเวลอ่ะเออ สุดยอดว่ะ ผู้หญิงเราโอ้แบ่งเหาะเหินเดินอากาศเลยเนาะบางโอ้โหบงปราบเลยหมดเนาะ สุดยอดว่ะ สนุก เดี๋ยวพาไปดูอีก โอเค ไปดูอีกไหมอยากดูตอนไหนก็บอก เดี๋ยวผมพาไป อันนี้เข้ามาลำบากลำบากจริง เดี๋ยวขากลับไปจะลองถ่ายดู ถ่ายถ่ายให้ดูว่ามันลำบากยังไง แต่อีพีที่มาสร้างบ้านก็ถ่ายกันหมดแล้วแหละ บอกชอบถามว่าลุงอ่ะคนที่ไหนลุงบอกไปเออลุงเป็นคนที่ไหนลุงบอกไปที่คนที่ไหนลุงอยู่เขาอยู่เพชรบูรณ์นี่ยบ้านอยู่สามแยกไงจังหวัดเพชรบูรณ์ไงบ้านเก่าเป็นคนที่ว่าคนทะเยี่ยมทะเยี่ยมแสแดงหนองไผ่โอเคเพชรละครเลยทั้งนั้นพี่น้องเต็มมีแต่คนแบบร่างกายบึกบึกบึกเนี่ยแต่นี่เลยก้างก็เออแวนไหนงใส่แวนเจ๊ ถอนมาผมงแล้ถอนที่แล้วมาถอนแล้เหม็นเลยรู้แล้วนะว่าลุงคนที่ไหนครับไม่ได้ไปชดนะเอฟซีเห็นถามเห็นเห็นเขาถามมาเยอะ ถามมันยังผมคนท่าเยี่ยมนะคนบ้านเกิดผมบ้านเกิดอยู่ท่าเยี่ยมแต่ปัจจุบันนี้อยู่ป่าแดงตอนนี้อยู่ป่าแดงใช่ไหมโอเคย้ายมาเลย ย้ายมาแล้วทั้งหมดมีเมียมีเมียก็ต้องลงได้นะ มันจะทันหรือลุงป่านี้แล้ววะจะมีเมียมันถึงบ้านลุงแล้ว วันนี้เราไปสำรวจพื้นที่ เออ ลืมไป EP ที่แล้วบอกว่าจะตัดไม้ไผ่มาทำอะไร นี่ EP ที่แล้วเราจะตัดไม้ไผ่มาทำอันนี้ นี่ที่ตัดไม้ไผ่มาทำที่นั่งกันสบายสบายเลย แต่ว่าผมเข้ามาทำกับลุงไม่ทัน เพราะว่าฝนมันตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วลุงเลย จัดเองซะก่อน เรียบร้อยแล้วอะไรัะมีปัญหาอะไรกันนี่โอ้ย มันขึ้นไปได้ไงเนี่ยพี่นอนมันอยู่บนนั้นเลยเอาแล้วมันลง มันจะลงมาได้เหรอ ลงมาได้อู้หเก่งนะมาเนี่ยพ่อมาดูช่องบันไดลงไงวะเนี่ย เอาลงมาดิ มันไปลงมาแล้วโอเคมาเอาเอางอขึ้นมาให้หน่อยนะ โอเค ได้ได้ได้ได้ เอาไว้บนเนี้ยเดี๋ยวเอาหวานนะมากินขับจุงมาเลย โอเคเนอะ EP นี้เราพาเที่ยวเนดิ้ดีเช่เเพราะว่าฝนตกเราไปไหนไม่ได้อีพ EP นี้ก็ขอจบกันแค่นี้แหละายออกมแล้ววะปล่อยให้ลุงแกบ่นไปคนเดียวเดี๋ยวผมจะถ่ายพวกทางที่มาว่ามันลำบากขนาดไหนจริงๆ EP แรกๆ ก็มีแล้วแหละ โอเคเนาะ นี่นะครับคือทางที่ผมขับรถผ่านประจำ นี่ผมมาถ่ายทาง นี่ครับคือทางที่ผมมาประจำ ต้องจอดรถไว้อีกฝั่งเขาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินมา ไม่งั้นรถมาไม่ได้มันจะติดนี่ครับแม่น้ำที่แห้งตลอดฤดูแล้ง ดูฝนเข้ามา รถจะมาไม่ได้ oh, no. ร้อยทั้งร้อย รถก็เข้ามาไม่ได้หรอกต้องเดินมานะครับลำบากนิดนึงแต่อีพีแรกๆก็ถ่ายๆไปให้ดูแล้วแหละนี่รองเท้าคู่ใจ from Rikin Chima.